เอาละทีนี้มาถึงวิธีการใช้โปรแกรมนะเพื่อที่จะทดสอบสมมติฐานทางสถิตินะคะอย่างที่ได้แจ้งเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติก็คือการพิสูจน์ สมมติฐานที่เรามีการคาดคะเนถึงตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัวนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร ก็จะมีขั้นตอนในการทดสอบอยู่ 5 ขั้นตอนนะคะก็จะไม่ขอกล่าวซ้ำแล้วนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวจะลงมือสาธิตให้ดู ในแต่ละวิธีการทางสถิติเลยนะคะวิธีการแรกที่จะพูดถึงก็คือ การทดสอบด้วยวิธี one sample t test นะคะ one sample t test เป็นสถิติทดสอบที่มีไว้ทดสอบกรณีที่สมมติฐานของเรามีเจตนาต้องการเปรียบเทียบ โดยมีตัวแปรเพียงหนึ่งตัวแปร และตัวแปรนั้นเป็นตัวแปรเชิงปริมาณยกตัวอย่างเช่นคะแนนสอบ อันนี้เป็นคะแนนเป็นตัวแปรเชิงปริมาณนะคะหรือว่าคะแนนความพึงพอใจ แต่เราเลือกแค่ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมาทำการเปรียบเทียบ นะคะแน่นอนว่าเมื่อมีตัวแปรเพียงแค่ตัวแปรเดียว เราต้องเอาตัวแปรนั้นนะคะไปเทียบเคียงกับค่าหรือว่าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งอย่างเช่น เราต้องการทราบว่า คะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนวิชาสถิติในชีวิตประจำวันนะคะค่าคะแนนสอบเฉลี่ยจะสูงกว่าค่ากลางจริงหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นตัวแปรหรือว่าข้อมูลที่เราเก็บมาได้เนี่ยก็คือคะแนนสอบของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน นะคะและหลังจากนั้นเราก็จะคะแนนสอบนั้นมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยโดยการเทียบกับเลข 50 นั้นเลข 50 ก็คือค่ากลาง หรือว่าค่าเกณฑ์ที่เรานำมาเปรียบเทียบ ว่ามันมีความแตกต่างกันไหมนะคะหรือเรามีสมมติฐานว่า คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของลูกค้าที่รับบริการสูงกว่าระดับมากคำว่าระดับมากมันอยู่ที่ว่าเกณฑ์คำว่ามากเนี่ยเราใช้เลขอะไร ถ้าเราใช้เลข4 แทนระดับมาก แน่นอนว่าเรากำลังเปรียบเทียบว่า คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของลูกค้าที่รับบริการสูงกว่า 4 คะแนน อันนี้เป็นจริงไหมนะคะที่เราต้องการพิสูจน์ นะคะซึ่งวิธีการใช้โปรแกรม PSPP เราก็เพียงแต่เลือกคำสั่งที่เมนูคำสั่งนะคะ analyze แล้วก็เลือกคำสั่งว่า compare means นะะด้วยวิธีการ one sample t test นะคะมาลองดูวิธีการใช้โปรแกรมจริงกันนะคะอาอาจารย์เลือกไฟล์นะคะที่ชื่อว่า one sample t test นะะเป็นโปรแกรม PSPP ที่ตอนนี้อาจารย์ได้บันทึก ตัวแปรที่ชื่อว่าสกอร์ของนักศึกษา สกอร์คือคะแนนสอบของนักศึกษา นะคะ และคะแนนของนักศึกษาก็ถูกบันทึกเอาไว้ในคอลัมน์นี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะ คนแรกสอบได้ 50 คะแนน คนที่ 2 สอบได้70 คะแนนนะคะ ไล่มาเรื่อยเรื่อย จนถึงนักศึกษาคนที่ 35นะคะ ในการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการเปรียบเทียบว่าคะแนนเฉลี่ยของเด็ก 35 คนนี้ จะสูงกว่า 50 คะแนนหรือไม่ เราใช้คำสั่ง analyze compare means แบบ one sample t test แล้วก็เลือกตัวแปรนะคะ คะแนนสอบเข้าไป และที่สำคัญก็คือตรงนี้แหละค่ะ ค่าเกณฑ์ที่เรากำหนด เรากำหนดเกณฑ์ไว้ที่เลข 50 แล้วก็ใส่เลข 50 ถ้ากำหนดเกณฑ์ไว้ที่ 40 แล้วก็ใส่ 40 ถ้ากำหนดเกณฑ์ต้องการพิสูจน์ว่ามันต่ำกว่า 70 ไหมก็ใส่เลข 70 ตรงนี้โอเคนะคะในกรณีนี้อาจารย์ต้องการทดสอบว่ามันสูงกว่า 50 จริงหรือไม่นะก็ใส่เลข 50 ลงไป แล้วก็มาแวะเวียนดูซิออปชันเราจะช้อปปิ้งอะไรเพิ่มเติมไหมเอ๊ะไม่มีอะไรนะคะเป็นแค่ confidence interval ว่าเราจะต้องการช่วงความเชื่อมั่น 95%หรือว่าอย่างอื่นนะโอเคเรียบร้อย คลิกโอเคค่ะ โปรแกรมก็จะประมวลผลแล้วก็ส่งเอาพุตมาให้เราด้วยความรวดเร็วนะคะเอาพุตก็บอกเราว่า เด็กนักศึกษาที่สอบ 35 คนเนี่ยเฉลี่ยคะแนนสอบของเด็ก 35 คนอยู่ที่ 54.34 ด้วยส่วนเบบมาตรฐานอยู่ที่ 15.06 นะคะ แล้วก็ตัวเลขที่เป็นค่าเกณฑ์ที่เราใช้ในการเปรียบเทียบก็คือเลข 50 ค่าสถิติทดสอบที่คำนวณได้คือ 1.71 มีดีกรีออฟฟิ e d o m ที่ 34 ค่า s i ก to tail ได้จุด097นะฮะจุด097 ตัวนี้ค่ะ ก็คือ p value p value ในที่นี้ได้จุด097 ซึ่งในปกติแล้วเรามักกำหนดระดับในยะสำคัญที่เป็นขั้นที่ 2 ของการทดสอบสมมติฐานเอาไว้ว่า ระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.05 พอ p value ในกรณีนี้มันได้จุด097 ซึ่งมากกว่าอัลฟาจุด05ดังนั้นกรณีนี้เราต้องสรุปผลว่า สมมติฐานว่างหรือสมมติฐานหลักเป็นจริงนะถ้าหากว่าสมมติฐานว่าง หรือสมมติฐานหลักเป็นจริงนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เราตั้งสมมติฐานหรือที่เราคาดการเอาไว้ว่า คะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษาสูงกว่าค่ากลางณนะตอนนี้เราได้ข้อสรุปว่า คะแนนสอบเฉลี่ยของเด็กที่สอบได้เฉลี่ย 54 กว่ากว่าเนี่ย มันไม่ได้สูงกว่าค่ากลาง อย่างมีนัยยะสำคัญแต่อย่างใดนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อย ดังสไลด์ ที่กำลังปรากฏอยู่นะคะว่า หลังจากที่เราได้เอาพุตได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็นำสิ่งที่เราได้มาใช้ในการสรุปผลโดยการผ่านกระบวนการทดสอบ 5 ขั้นตอน สมมติฐานหลักหรือสมมติฐานว่างเราตั้งว่าคะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษาเนี่ยไม่ได้สูงกว่าค่ากลาง หรือพอๆ กันกับค่ากลางก็คือเลข 50 ส่วนสมมติฐานรองตั้งว่าคะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษา สูงกว่าค่ากลาง ขั้นตอนที่ 2 คือการกำหนดระดับนัยยะสำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 นะคะ แล้วก็ค่าเฉลี่ยของนักศึกษา 35 คนนะคะ ได้ 54.34 ส่วนเบียงเบนมาฐานได้ 15.06 แล้วก็ได้ตัวสถิติทดสอบที่ 1.71 ส่วน p value นะคะ preview ในที่นี้ได้เนื่องจากว่าเป็นการทดสอบแบบ one tail เราจะรู้ได้ไงว่าการทดสอบของเราเป็น one tail หรือ two tail ให้สังเกตที่ข้อความที่เราใช้ที่สมมติฐานรองหรือว่าที่ h1 ถ้าหากว่าข้อความที่กำหนดไว้ที่สมมติฐานรองเนี่ยเป็นข้อความที่บอกถึงทิศทางความสัมพันธ์ ทิศทางของการเปรียบเทียบอย่างเช่นในที่นี้ค่ะบอกว่าคะแนนสอบเฉลี่ยสูงกว่าค่ากลาง อันนี้แสดงว่ากำลังสนใจในทิศทางที่มันไป เพียงแค่ทางเดียวก็คือทางด้านเหนือกว่า เพียงด้านเดียวอย่างนี้เรียกว่า one tail นะคะแต่ถ้าหากว่าเราตั้งสมมติฐานที่สมมติฐานรองว่า คะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษาแตกต่างจากค่ากลางคำว่าแตกต่างมันก็อาจจะไปได้ทั้งสองทาง ในความหมายก็คืออาจจะไปในทางที่น้อยกว่า หรือสูงกว่าอย่างนั้นเรียกว่าการทดสอบแบบ two tail นะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ ผลลัพธ์จากโปรแกรมบอกว่าค่า sig to tail ได้จุด10อ่ะอันนี้เป็นอีกออันหนึ่งนะคะ ได้ค่า sig ที่โชว์บนหน้าจอเนี่ยคือจุด10เพราะฉะนั้นจุด10 เอามาหาร 2 ก็จะได้กลายเป็นิ one tail จุด10หาร2ได้จุด05อันนี้คือ p value one tail นะคะซึ่ง p value ก็เป็นจุด05 ไม่ได้น้อยกว่าจุด05 ที่เป็นนัยสำคัญทางสถิติ ก็ยังคงสรุปว่ายอมรับสมมติฐานว่าง นั่นก็หมายความว่า ข้อความที่เราตั้งไว้ที่สมมติฐานว่างเป็นจริงนะคะ คะแนนสอบเฉลี่ยไม่ได้สูงกว่าเลข 50 หรือพอๆกันกับค่ากลางที่ 50 นั่นเองค่ะ